ยังไงต่อโอ้โหสิบกับคิวมาฮะ แล้วยังไงจังหวะนี้เจมาสวยงามครับผม ได้ไหลเป็น A ต่อโอ้เฮ้ยวายสามตัวโอ้หสี่ตัวโอ้โหตัวแพงมาบอกเลยเต็มแผงหนึ่งหมื่นฮะ โอ้โหมะม่วงกับปลาหมึกเข้ามาต่อหมื่นสามครับผมโอ้โหเคเข้ามาอีกแล้วนะฮะ ตามด้วยอะไรอีกเอมาโอ้โหยังไหลไม่หยุดเป็นเจมาต่อนะครับผมโอ้โหเอ้สวยงามฮะสามหมื่นสี่ดอกนี้รู้เรื่องบอกเลย ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่มิก 4K นั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตองไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผมอยู่กับเกมตลาดน้ำของเรานั่นเองนะฮะหรือไทยริเวอร์นั่นเองนะครับผมไปดูเกมกันดีกว่านะฮะไปนะฮะดูกันที่ไม้แรกมาเปิดมาเออมะนาวสวยงามฮะเคมาหรือเปล่าหุ้ยได้เจมาสวยดิสวยอยู่แล้วยังไงไหลไหมโอ้โหไม่ไหลนะผมไปเพิ่มเบ็ดหน่อยนะครับผมมาฮะได้ดอกม่วงมาครับผม แล้วยังไงตามได้เจมาครับผมเปลี่ยนเป็นวายฮะ แล้วยังไงต่อเจก็ยังมาอีกเช่นเคยนะครับผมวายคู่แพ้คู่อย่างนี้ชมพู่ต้องลงแล้วมั้งชมพู่ ขอชมพู่หน่อยได้ไหมโอ้โหหมื่นกว่านะครับผมสวยงามฮะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหไหลไปนะฮะไหล อย่าไปหยุดนะครับผมโอ้โหสวยๆครับผมดอกนี้โอ้โหหมื่นสองครับผมไปครับไปครับผมซื้อเบ็ดบอยบ้างดีกว่านะฮะแตกมาหนักขนาดนี้ต้องซื้อเบ็ดหนักแล้วนะฮะไปครับผมสิบสี่หมุนนะครับผม ไปดูกันนะฮะที่หมายแรกของเรานะครับผมโอ้โหเปิดเกมมาอย่างเดือดนะครับผม ไปครับผมหมายแรกว้าวไปหนึ่งทีหมายสเออเจมาสวยงามแพ็คมาโอ้ยนัววายแพ็คคู่เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหเอานี่ไงวายแพ็คคู่พูดปุ๊บได้ปั๊บพูดปั๊บปั๊บพูดได้ปุ๊บนะฮะไปต่อครับผมหนึ่งพันสามนะครับผม แล้วยังไงต่อดองนี้ได้มาอีกสองพันหนึ่งนะครับผมสวยๆครับไปครับผมอยู่ที่สิบสองหมุนนะฮะ ยังไงต่อโอ้โหสิบกับคิวมาฮะ แล้วยังไงจังหวะนี้เจมาสวยงามครับผม ได้ไหลเป็น A ต่อโอ้เฮ้ย วายสามตัวโอ้ยสี่ตัวโอ้โหตัวแพงมาบอกเลยเต็มแผงหนึ่งหมื่นฮะโอ้โหมะม่วงกับปลาหมึกเข้ามาต่อหมื่นสามครับผมโอ้โหคีเข้ามาอีกแล้วนะฮะ ตามด้วยอะไรอีกเอมา โอ้โหยังไหลไม่หยุดเป็นเจมาต่อนะครับผมโอ้โหเอ้สวยงามฮะสามหมื่นสี่ดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยโอ้โหเอ มันซีดซะเหลือเกินสวยงามฮะ เคมาเข้ามาต่อนะครับผมอือแต่โคตรหนักเลยนะครับผมโหยไปฮะอยู่ที่เจ็ดหมุนนะฮะอือแล้วไงต่อ โอ้โหว้าวไป ว้าวไปอีกแล้ว โอ้โหให้อีกหน่อยไป ขอสี่หมุนท่วนๆไป เอมาสวยงามฮะสิบเข้ามาต่อครับผมตามด้วยเจหรือเปล่าไหมเอ้ย เคมาขอเจหน่อยดิ ขอเจ เออ มันต้องอย่างนี้ สวยงามฮะวายสามตัว โอ้โหสามพันมาแล้ว โอ้โห ดองนี้เข้าไปอีกสามพันนะครับผม ไม่อีกครับ โอ้โหสองพันฮะ มะนาวมาหรือเปล่า โอ้โหเจ็ดหัวะ มะนาวไม่มาวะ ได้มาอีกหนึ่งหมื่นนะครับผม โอ้โห สวยงามฮะ ไปสามหมดสุดท้ายนะครับผม อืว้าวไป ว้าวไป โอ้โหมาสุดท้ายแล้ว เออ เจ มาสวยงามฮะโอ้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะ